พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Active Pack Ultra ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุเห็ดหอมสด เห็ดหอมสดสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู มีรสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่เห็ดหอมสดมีอายุการเก็บรักษาสั้น เพียงไม่กี่วันก็เน่าเสียแล้วครับ ปัจจุบัน มีนวัตกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุเห็ดหอมสดได้ยาวนานขึ้น และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายเห็ดหอมสดให้แก่เกษตรกรอีกด้วยครับ นักวิจัย สวทช ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ Active Pack Ultra สามารถยืดอายุเห็ดหอมสดให้สดยาวนานถึง 9 วัน จากเดิมที่ใช้ถาดพลาสติกเจาะรู สามารถเก็บเห็ดหอมสดได้เพียง 3 วันเท่านั้น และยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบรรจุ และการขนส่งตั้งแต่ยอดดอยมายังกรุงเทพจนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ Active Pack Ultra ช่วยยืดระยะเวลาการขายเห็ดหอมสดให้แก่เกษตรกรชาวดอยช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายเห็ดหอมสดจากเดิม ที่เคยขายได้เฉพาะในพื้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถส่งเห็ดหอมสดเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้คงความสดของเห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดพัตโตเบโล และเห็ดครีมินี ให้สดนานขึ้นอีกด้วยนอกจากตระกูลเห็ดบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแพคอัลตร้ายังใช้บรรจุผลิตผลสด ได้อีกหลากหลายชนิด วิจัยและพัฒนาโดย m t e c สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000